กดอย่างเดียวดวงล้นล้วนอุ้ยบิ๊กวินครับเย็เท่ เต็มคาราเบล เอาละครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ AMB Slot กันอีกเช่นเคยนะครับ อยู่ค่ายเดิมนะ AMB Slot ยังรีวิวไม่ครบเลยนะเพื่อน ๆ ยังไม่ย้ายค่ายไปไหนนะฮะใครอยากให้เล่นเกมไหนก่อนอยากให้รีวิวเกมไหนก่อนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เกม ชิกกระดูดชิกกระดูดเออชิกกระดูดนะฮะหน้าตานะเหมือนผมเลยนะชิกาดูดนะหมีแพนด้านั่นเองนะหรือว่ากังฟูแพนด้านั่นเองนะเพื่อนๆโอเคนะวันนี้ผมจัดงบมาที่ 200 บาทนะครับผมเดี๋ยวไปเล่น ก่อนไปเล่นกันไปดูวิธีการจ่ายรางวัลของเขาก่อน ไม่รู้ว่าจ่ายยังไงนะฮะ มีตัวอะไรบ้างนะ ก็เข้ามาครับมีตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ Y ตัวมันเองนะชิคาดูดนะครับ เป็น มีแพนด้านี่แหละ เป็นตัวโบนัสนะครับผม แล้วก็มีเสือด้วยตัวใหญ่สุด อันนี้ตัวอะไรวะงูเหรองูเขียวอ่ะงูเขียวใช่ไหม เออ งูเขียวนะ แม่งสีกลมกลืนเหลือเกิน ลองลงมาแล้วก็ต่อมาครับ เป็นนกนะครับ ไม่รู้นกอะไรเหมือนกัน แล้วก็ลองลงมา A K Q J อุ้ยสัญลักษณ์น้อยมาก มี2 4 9ตัวเท่านั้นนะครับโบนัสเกมนะครับก็จะต้องเข้า 3-5 ตัว ไม่รู้ว่าจะต้องเข้ายังไงเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะเพื่อนๆไม่รู้เข้ายังไงเหมือนกันรายการแตกมีทั้งหมด 20รายด้วยกันนะครับ แตกประมาณอย่างนี้คล้ายๆ คล้ายๆบิงโกปะไม่รู้เหมือนกันเออคล้ายๆคล้ายๆบิงโกอ่ะ20 ลายตามนี้เลยเออไปไปดูกันงบ 200 ขอเล่นเบ็ด 5 เลยแล้วกันนะทุกคน เล่นแบบไม่เปิดโบกันก่อนนะ โอ้โห เบ็ด 5 จ่าย 0.75เองเหรอวะ บาทที่5แตก 3 ตัว บาท 50 แตก 4 ตัว แต่นี้คือตัวเล็กมากไง ไม่คุ้มว่ะสามบาทไม่คุ้มว่ะ 11 เออ ยิ่งตัวแตกมากยิ่งได้มาก ต้องแตกอย่างน้อยประมาณ 4 ตัวหรือ 5 ตัวขึ้นไปถึงจะคุ้ม โบนัสเกมได้ลุ้นแล้ว ไม่เข้านะฮะสามตัวได้เข้าแล้วเหรอ ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเกมนี้ ปกติอีค่ายนี้มันต้องแบบมีทุกแถวว่าถึงจะเข้าฟรีเกม แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันลุ้นอีกแล้วตรงไหนก็ได้เหรอวะไม่ต้องลุ้น2 บาทสวยงามเฮ้ยดูดีดูดีแท้วะ มนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์นะครับ ไม่มีซื้อฟรีเข้าฟรีเกมนะกดอย่างเดียวดวงล้วนๆอุ้ยบิ๊กวินครับเยเท่ เต็มคาราเบลร้อยสามร้อยสิบสามบาทโอ้โหแตก แตกเสือครับ แตกงูครับโอ้โหของจริง เปิดโบเลยละกันเป็นห้าเหมือนเดิมนั่นแหละ ไปครับ เพิ่มความเร็วการหมดตูดหน่อย โบนัส ขอพักที อยากรู้เป็นยังไง อุ้ยสิบกว่า โบนัสสักดอกได้ไหมเจ็ดห้าอุ้ยขาดตัวเดียว ผมว่าสามตัวมันน่าจะเข้าเลยอ่ะ เพราะมันให้มาแต่สองนะเห็นปะเข้ามาแต่สองเอ้าเข้าว่ะเยดเข่เข้าว่ะฟรีเกมชูดยูแฟลก็คือเหมือนเตะนะสองรอบด้วยกันสองรอบนะครับ มีเวลาจับแบห้าวิรอบที่หนึ่งนะฮะ ผมขอออโต้นะ มันให้เลือกนะครับ จะเอาไหน ผมขอออโต้นะให้มันเลือกให้ได้ยี่สิบคุ้มหรอว่าฟรีเกมกูเนี่ย อ่ะ ออโต้อีก ไม่รู้เลือกอันไหนอ่ะสิบบาทสามสิบแค่นี้สูงสุดห้าสิบบาท โอ้โหแล้วเขาโคตรยากวีบิ๊กวิน เย็ดครกแล้วมันเข้าอย่างยาก ถ้าเกิดเต็มแถวแบบนี้คือได้ บิ๊กวินเลยเหรอวะ เฮ้ยได้เยอะอยู่นะ จ่ายค่อนข้างเยอะนะ แต่ก็เหมือนจะง่ายครับ แต่ไม่ง่าย ค่อนข้าง ไปถึงยากหน่อยนึงนะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ เป็นเว็บตรงนะครับ ไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ใครอยากได้โปรนะครับ สมัครก่อนที่ลิงก์เมนปักหมุดเท่านั้น แล้วก็ รับโปรหน้าฝากได้เลย มีให้ท่านเลือกนะครับ อยากได้โปรไหนก็ดูเงื่อนไขดีๆนะครับใครงงตรงไหนก็ทักหายแอดมินได้เลยนะฮะไอชิบหายดูดกูยับแล้วเฮ้ยไม่คุ้มแล้วอะขอลดเหลือเบสสี่แล้วกันนี่เริ่มไม่คุ้มอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยคุ้ม หลังๆคือโดนแดกยับเลยว่ะเพื่อนๆยี่สิบนะบิ๊กวินสวยงามค่ายมาหน่อย คือ 6 ตัวขึ้นไปอ่ะ ได้บิ๊กวินเลยนะครับ แตกบึ้มบั้มซัมเบ้เลยนะวนเวียนอยู่กับทุนนี่แหละ ไม่กำไรสักที ขยับเป็นห้าเหมือนเดิม เป็นหกไปเลยแล้วกัน แตกหน่อยเร็วอุ้ยงู มื่อกี้งูแม่งมาอย่างสวยสวยอย่างสวยเย็ดเ่ห้าตัว ถ้าได้หกตัวก็แหลมอ่ะ เมื่อกี้พับพับ บาทแปดสิบไม่กูว่ามีงาน กูไม่ลดด้วยเบ็ดอ่ะ ก็มาดิ ไม่เข้าวะสี่เกมแม่งเข้าโคตรยากแต่จ่ายโคตรน้อย เกมเนี่ยโอ้ยับว่ะยับจริง ยับแม่ เอ้าเสือเข้าดอกสุดท้าย ไอเวน ดอกสุดท้าย ขอเลือกตัวมันเองแล้วกันแพนด้าแม่หกบาทนะครับ สูงสุดตัวอะไรวะ สูงสุดเสือ สูงบาทอเวนเนอ้อเ่นจัด ทีหลังเรื่องนกดีกว่าหกบาทเข้าโคตรยากได้หกบาท แต่เบ็ดสามเกินปุยมุ้ยเหลือสองบาทสุดท้าย เรียบร้อย เรียบอาวุธ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ งบ 200 เล่นกังฟูแพนด้านะฮะในค่าย AMB สล็อตนะครับชิกกดูดนะ บทตูดนะครับ เป็นเกมที่แตกโคตรยากเลยฟรีเกมเข้ายากใจน้อย แต่แตกทีก็แตกชุดใหญ่บึ้มบั้มซัมเบ้เลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่มีทุนเยอะๆอันนี้เหมาะนะ คนมีทุนเยอะๆน้อยๆก็เหมาะอย่าโลภมากอย่าหัวร้อนแบบผมเออเหมาะกับกลุ่มคนมีทุนเยอะเล่นแบบหนักๆ แตกทีคือมันบึ้มเลยอะโคตรเยอะหลายเท่าตัวเลยทีเดียว ไม่ต้องไปหวังโบนัสเกมครับ เน้นแตกนอกเอา โอเคนะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับอยากเล่นเกมเดียวกับผม ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับผมเป็นเว็บตรงนะทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลย หรือว่ารับผ่านหน้าฝากได้เลย ก็เป็นระบบออโต้หมดเลยนะครับวอลเล็ตก็รับเป็นออโต้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน บ๊ายบายครับ